สวัสดีค่ะ วันนี้เราก็จะมาเรียนกันเรื่องคำศัพท์และบทสนทนาในร้านกาแฟกันนะคะ คำว่าร้านกาแฟ ภาษาจีนเราเรียกว่าคาเฟ่เตียน คาเฟ่เตียน ร้านกาแฟ เรามาดูคำศัพท์เกี่ยวกับเครื่องดื่มกันเลยค่ะ ชา ชา ชา รุ่ยชา รุ่ยชา ชาเขียวนายชา หน่ายชา ชานม คาเฟ่ คาเฟ่ กาแฟ คาปูชิโน่ คาปูชิโน่ คาปูชิโน่หมอค่าหมอค่า มอคค่า นาเทีย นาเทียลาเต้ หนงซัว หนงซัว เอสเปรสโซ่美式咖啡美式咖啡กาแฟอเมริกาโน่ เฮยคาเฟ่ เฮยคาเฟ่ กาแฟดำ ต่อมาค่ะ เรามาก็มาเรียนเกี่ยวกับลักษณะของเครื่องดื่มกันค่ะ คำแรก ปิง ปิง เย็น เลอเลอร้อน ต่อมาคือลักษณะนามของแก้วค่ะ อ่านว่าอีเปย อีเปยหนึ่งแก้ว เวลาที่เราเข้าไปในร้านกาแฟใช่ไหมคะก็จะมีขนาดของแก้วให้เราเลือกหลากหลายขนาดเลย เรามาดูคำศัพท์เกี่ยวกับขนาดของแก้วกันค่ะเฉียวเปยเฉียวเปย แก้วเล็ก จงเปยจงเปย แก้วกลาง ต้าเปยต้าเปยแก้วใหญ่ เธอต้าเปยเธอต้าเปยแก้วใหญ่พิเศษ ต่อมาเราจะมาเข้าสู่บทสนทนาในร้านกาแฟกันแล้วนะคะ A คือพนักงงานขาย ส่วน B คือลูกค้าค่ะ你要喝点什么你要喝点什么คุณต้องการสั่งเครื่องดื่มอะไร 我要一杯拿铁咖啡我要一杯拿铁咖啡ฉันต้องการกาแฟลาเต้หนึ่งแก้ว你要冰的还是热的你要冰的还是热的คุณต้องการแบบเย็นหรือแบบร้อน我要冰的我要冰的ฉันต้องการแบบเย็น 谢谢ก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับทุกๆคนนะคะ อย่าลืมค่ะ ถ้าชอบคลิปนี้ให้กดไลค์ กดแชร์ และอย่าลืมกด subscribe เพื่อติดตามคลิปต่อๆไปของเราด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ